Yeah. โมทนาในมหากุศลผลบุญ ที่ท่านได้คำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมา มนุษย์เทวาอนุโมทนา ธรรมคราณีจะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า เข้าสู่พระนิพพาน มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่า